พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนเตียงตื่นตัวกระตุ้นการลุกนั่งของผู้สูงอายุ ปัจจุบันประเทศไทย กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อย่างเต็มตัวในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้แล้วนะครับ นักวิจัยไทยจึงได้พัฒนานวัตกรรม เตียงตื่นตัวที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ผู้สูงอายุลุกนั่ง ยืนเข้านอน ด้วยตัวเองได้อย่างปลอดภัยไม่ต้องอยู่ติดเตียงตลอดเวลาครับ นักวิจัย สวทช พัฒนาเตียงตื่นตัว หรือเตียงกระตุ้นการลุกนั่งของผู้สูงอายุเป็นเตียงนอนที่ช่วยกระตุ้นผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยที่เดิมนอนติดเตียงให้ตื่นตัวและทำกิจกรรมต่างๆมากขึ้น ซึ่งแตกต่างจากเทคโนโลยี เตียงผู้สูงอายุที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยการออกแบบจากมุมมองของผู้ใช้ในด้านต่างๆ หรือที่เรียกว่า human centric design ซึ่งคำนึงถึงความต้องการขั้นพื้นฐาน และความปลอดภัยในการใช้งาน เตียงตื่นตัวนี้สามารถช่วยกระตุ้นการลุกนั่ง ยืน เดินของผู้สูงอายุ มีกลไกหลักสำหรับปรับเปลี่ยนจากท่านอน นอนเป็นท่านั่งในลักษณะพร้อมลุกยืน มีความแข็งแรงปลอดภัยต่อการใช้งานสูง ผู้สูงอายุสามารถใช้งานได้เอง ลดความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม สร้างความมั่นใจให้ผู้สูงอายุในการพึ่งพาตนเอง ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้ผู้ดูแลและครอบครัว สามารถนำไปใช้ได้ทั้งที่บ้าน สถานดูแลผู้สูงอายุ และโรงพยาบาล วิจัยและพัฒนาโดย m t e c h สวทช